หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ให้นักเรียนลองจินตนาการว่า มีระนาบตัดผ่านรูปเรขาคณิตสามมิติ อย่างรูปทรงกระบอกรูปนี้ มีระนาบตัดผ่านในแนวขนานกับฐาน หากเราพิจารณาส่วนที่ถูกตัด ก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมครับ แต่ถ้าระนาบตัดผ่านในแนวตั้งฉากกับฐาน หน้าตัดที่ได้ก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับ หรืออย่างรูปนี้เรานำพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม มาตัดในแนวขนานกับฐาน นักเรียนพอจะมองออกไหมครับ ว่าหน้าตัดจะออกมาเป็นรูปอะไรเดาถูกไหมครับ หน้าตัดออกมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้ครับ ในเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือรูปคลี่ ครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆ คนคงเคยพับลูกเต๋ากันใช่ไหมครับ เวลาเราจะพับลูกเต๋า เราก็ต้องวาดรูปขึ้นมาบนกระดาษก่อน จากนั้นก็ตัดตามแบบ แล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามิติ แบบที่วาดลงบนกระดาษแบบนี้นะครับ ที่เราเรียกว่ารูปคลี่ คราวนี้ถ้าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ นักเรียนพอจะวาดแบบลงบนกระดาษได้หรือเปล่า ต้องพิจารณาดูจากรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่ต้องการนะครับว่ามีด้านใดบ้าง ในที่นี้ก็จะมีรูปสามเหลี่ยมสองรูป รูปสี่เหลี่ยมอีกสามรูป แล้วความยาวด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยม จะเท่ากับความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยม จากนั้นนักเรียนจะต้องใช้จินตนาการเอานะครับ ว่าด้านใดจะต้องประกอบกับด้านใด พื่อให้พับออกมาได้รูปทรงตามที่ต้องการ เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้บางรูปนะครับ รูปลูกบาศรูปปริซึมสี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอก และรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมครับ